เรามาดูกรณีการกระทำผิดจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของกันนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็รวบรวมให้นะคะก็มีดังนี้ค่ะ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดซอฟต์แวร์และการขโมยความคิดค่ะ แล้วเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ ว่าการกระทำผิดต่างๆเหล่านี้ส่งผลเสียอย่างไร และมีแนวทางการป้องกัน การกระทำผิดยังไงค่ะ